พูดถึงทฤษฎีการเรียนรู้ในทางการศึกษา เชื่อว่าทุกคนคงมีทฤษฎีการเรียนรู้ในใจกันมากมาย หลากหลายค่าย หลากหลายทฤษฎี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแต่ละทฤษฎีก็มีแนวคิด วิธีการที่แตกต่างกันออกไป แต่ถ้าจะพูดถึงทฤษฎีการเรียนรู้ค่ายหลักๆ กันแล้วนะคะ เชื่อว่าทุกคนคงทราบและตอบเป็นเสียงเดียวกันแน่นอนเลยใช่ไหมคะ ทฤษฎีการเรียนรู้ค่ายหลัก ที่สำคัญก็คือ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีปัญญานิยม ทฤษฎี constructivist และสุดท้ายนะคะ เป็นทฤษฎีมาใหม่ล่าสุดเลยค่ะ คือทฤษฎี connectivist หลายท่านทราบดีว่าแต่ละทฤษฎีมีแนวคิด วิธีการการเรียนรู้ที่แตกต่างต่างกัน เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม เราลองไปดูกันนะคะว่าครูเก่งจะแนะนำครูปัญญา ในการนำทฤษฎีการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของครูปัญญาอย่างไร ไปดูกันเลยค่ะ